ร้อยมาแปดพันกว่าโอ้โหเอาดินะ มาดิอีกสองหมุนเนี่ยขออีกสักสองสามพันได้ไหมอีกสักสองสามพันได้ไหมให้มันบวกสักสองหมื่นหน่อยฮะ ให้มันเจอช็อตประทับใจหน่อย โอ้โหท่านชมเอ้ยนะ ขอกดมือไปเลยมามาแล้วครับผมนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยมาไปซื้อแล้วนี่ไงมาแล้วครับผมอืมเอาเรื่องเขาเพิ่งเตะแล้วผมไม่กดมือเขาไม่เข้าจังหวะนี้ปุบมือ โอ้โหท่านผู้ชมเอ้ย ช็อตประทับใจเกิดขึ้นแล้วท่านผู้ชม มา เบ็ด้อยมันต้องขนาดนี้ฮะ นี่ถึงเรียกว่าอลังการของจริงนะระวังก็โตชัยโยโฮฮิว มา สี่หมื่นสี่พันมา คุ้มคุ้มพอ อ่าโอเคครับผมท่านผู้ชมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเฮตสเตตฝันมาแล้วจ้าสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมในกลุ่มแอปแบนนะครับ ผมรวมถึงนะทางช่องทาง YouTube ด้วยนะต้นชาแนลช่องนี้แหละนะครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านเลย รวมถึงเพื่อนๆทางด้านสปปลาวเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยช่วงนี้นะ ฝุ่นควันเป็นยังไงบ้างเรื่องฝุ่นควันนะโอ้โหเป็นห่วงเพื่อนๆหลาย ๆ ท่านนะ โดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทยด้วยนะ แล้วก็เพื่อนๆฝั่งซ้ายนะ สปปลาวก็น่าจะโดนผลกระทบด้วยยังไงก็นะ เออรักษาสุขภาพนะสวมแบบแมสหรือว่าเอาจริง ๆเนี่ยนะงดออกจากบ้านก็ก็จะดีนะ เพราะว่าฝุ่นควันนี่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเป็นห่วงเนาะสุขภาพปอดหลาย ๆอย่างนะครับบางท่านเนี่ยนะไอเป็นเลือดเลยนะท่านผู้ชมอโอ้โหจริง ๆ หนักมากจริงๆนะช่วงนี้ก็เฮต้นก็ภาวนาว่าขอให้แบบ นะมีมีลมมีฝนมาหน่อยเถอะนะจะได้ดีขึ้นท่านผู้ชมนะครับอ่ะพูดถึงเกมนะพูดถึงเกมกันบ้างจังหวะนี้ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมกลับมาที่เกมตลาดน้ำฮะเกมไทยรีเวอร์นี่ตลาดน้ำดำเนินนะครับล่าสุดก็เล่นไปเนี่ยก็ถือว่าแตกไม่ใหญ่นะหมื่นสี่เนี่ยเพราะว่าเล่นเบ็ดร้อยนะท่านผู้ชม นะโอเค แต่เดี๋ยวมาดูวันนี้เป็นยังไงบ้างนะวันนี้ไม่ไม่ได้มีขอมีไม่ได้มีใครขอมานะแต่ว่าเฮียต้นจะเล่นเอง ไม่ได้เข้ามาก็สักพักหนึ่งละเดี๋ยวมาลองดูสักหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวผมล้างหน้ากระดานไปนิดหน่อยนะ เบ็ดเท่าไหร่ก็ได้นะ60 แล้วกันกดเพลินๆไปสี่ห้าหมุนนะเดี๋ยวผมกดทิ้งไป เดี๋ยวว่ากัน เดี๋ยวมาดูฮะว่าจะบวกดีไหมวันนี้จะเก็บได้ถึงหมื่นไหมไม่รู้นะท่านผู้ชมฮะแต่มี 2 ทางที่ผมคิดเลย1ผมจะซื้อฟิลิปปินเลยกับ 2 เพิ่ม เบ็ดอัพเบ็ดอัพสปินสู้ ดันสู้ไปเลยนะ แต่ต้องดูแนวทางก่อนนะ ถ้าเกิดว่ามันแตก นอกดีเนี่ย อย่างเงี้ย อัพเบ็ดคือเพิ่มเบ็ดในแต่ละรอบอะสู้ได้แบบนี้โอเคนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีวิวเวลที่จะเข้าฟิสปินเลยนะ ผมก็จะซื้อไปเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะ ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวรู้แน่นอนนะครับว่าจะไปแผนไหนดีวันนี้นะครับ ไป ที่เบ็ดร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมขอยัดออโต้นะสิบหมุน แล้วก็เร็วๆ ไปเลย เทอร์โบ ไปเลย เดี๋ยวรู้เรื่องฮะ มาดูกันเกือบเข้าฟีสปีนนะเมื่อกี้มา 3 ตัวแล้วนะสัญลักษณ์สเก็ตเตอร์นะ ถ้ามา 4 ตัวนี้รู้เรื่องกระเบื้องเตกแน่นอนท่านผู้ชมฮะอืมโอ้โห เอ้ามานาวมา แต่ได้น้อยนะได้น้อยได้น้อย ยังไม่คุ้มยังไม่เห็นช็อตหน้าประทับใจเลยบอกตรงฮะ ถ้ามาสักดอกหนึ่งใหญ่ๆเนี่ยน่าสนนะแบบนี้ดันเบ็ดสู้ได้ฮะ อ่าก็ยังดีเริ่มมานะเริ่มมาอ่าโอเคครับผมนะ แปลงร่างวายล็อกสามมาสวยโอ้โหปลาหมึกมาดอกนี้ สวยงามพระราเปจัดไป450ดอกนี้จัดไปอีกหนึ่งดอก190แถวไกลโอ้โหยังถึงดู วายมา 2 3 แถวสี่ยังถึงฮะสี่ห้ามาด้วยโอ้โหแถวสองแบบนี้อืบวกต่อเนื่องเอาเรื่องอืแถวสามไม่มีนะท่านชมโอ้โหตัวต่อไม่มีนะน่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆดอกนี้นะได้มา2,055นะคอมโบนี้นะครับ ไม่เยอะนะ บอกเลยไม่เยอะฮะแต่ว่าพอจะมีแววที่จะดันสู้ได้อยู่นะ คือลุ้นลุ้นจริงๆ นะบอกเลยนะ เอางี้ท่านผู้ชมผมขออนุญาตวัดดวงเลยแล้วกันนะขอหยุดเลย มาเดี๋ยวผมวัดดวงเลยเบ็ดสี่ร้อยมานะสิบหมุนถ้าแตกหนักๆดอกหนึ่งนะให้มันให้หมื่นมันแตกอะ่ะคุ้มๆไปเลย พอเลยนะครับ ถ้าไม่โดนนี่คือสี่พันเน้นๆเลยนะสิบหมุนตรงเนี้ยนะครับ เบ็ด400เนี่ย ถือว่าเยอะท่านผู้ชมนะ ผมถึงบอกทุกทุกครั้งทุกรอบว่าผมไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับนะ ให้เพื่อนดูเพื่อความสนุกความบันเทิงก็พอ คิดว่าผมมาทำคอนเทนต์นะ เล่นเกมสนุกสนุกให้ดูมา ล็อกอีกหนึ่งนี่ไงเราพากาดมาแล้วท่านผู้ชมมา 7,200 มา แต่ไม่เยอะนะไม่เยอะบอกเลย แต่7,000 เนี่ย ถือว่าไม่เยอะฮะเบ็ดหนักสุดด้วยเบ็ด400 นะครับมาขออีกดอกหนักๆสักหนึ่งคอมโบใหญ่ๆไปให้มันเห็นหลักหมื่นหน่อยเถอะนะ เล่นหนักขนาดเนี้ย เออแปลงแต้มไวล็อกสามมาสวยเคเข้าแน่นอน จังหวะเนี้ยคิวได้ไหมนี่ไงอืมาแทนมาพันสองเอาเรื่องก็เพิ่งแตกมะนาวแถวแรกอืมปลาหมึกเข้าแทนเอาเรื่อง ล็อกสองสวยฮะ โอ้ยมะนาวไม่มีนะผักกาดไม่มาด้วย เอา อืมอ่ะอย่างน้อยก็บวกมาหมื่นละหมื่นละท่านชมฮะ รางวัลรวมคือหมื่นนะ โอ้โหเฮ้ย โอ้โหลุ้นยากนะ เหนียวมาก เหนียวมากบอกเลย จังหวะนี้เหนียวจริงมากอีกไปซิกสิบหมุนนะ ถ้าบวกถึงหมื่นก็ หยุดนะครับ พอแค่นั้น ตอนนี้ก็บวกมาแล้วนะ ประมาณหมื่นหนึ่งแล้วโดยประมาณนะขออีกสักหมื่นได้ไหมอุตส่าห์เบ็ดสี่ร้อยนะ โอ้โห เหนียวจัด เลยท่านผู้ชมว่านี่ขนาดเบ็ดสี่ร้อยนะ เอายากมากจริงๆปังปังมาหนึ่งดอก สามพันเก้า ขอหนักกอีก นี่ไง ดอกนี้มาแล้วท่านผู้ชม เอ้ยสี่พันสามร้อยมาแปดพันกว่า โอ้โห เอาดินะ มาดิอีกสองหมุนเนี่ย ขออีกสักสองสามพันได้ไหมอีกสักสองสามพันได้ไหมให้มันบวกสักสองหมื่นหน่อยฮะ ให้มันเจอช็อตประทับใจหน่อย โอ้โหท่านชมเอ้ยนะ ขอกดมือไปเลยมะมาแล้วครับผมนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยมาไปซื้อแล้วนี่ไงมาแล้วครับผมอืมเอาเรื่องเขาเพิ่งเตะแล้วผมไม่กดมือเขาไม่เข้าจังหวะ นี้ปุบมือ โอ้โหท่านชมเอ้ยช็อตประทับใจเกิดขึ้นแล้วท่านชมมา เบ็ดสี่ร้อยมันต้องขนาดนี้ฮะ นี่ถึงเรียกว่าอลังการของจริงนะระวังก็โตชัยโยโฮฮิว มาสี่หมื่นสี่พันมา คุ้มๆ พอเลยครับผม หยุดเพียงเท่านี้นะ ผมถอนออกแน่นอนนะ เดี๋ยวเหลือติมิชีไว้สักหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วกัน เดี๋ยวหกหมื่นเดี๋ยวผมขอถอน เดี๋ยวเจอกันรอบหน้านะ สักสักคู่เดียวนะผมผมถอนแป๊บหนึ่งนะ